อยากสมัครเว็บตรงที่ดีที่สุดต้องทำยังไง 1. คลิกสมัครสมาชิก 2. กรอกเบอร์มือถือ และรับรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ให้ถูกต้อง 3. กำหนดรหัสพิน4ตัวเพื่อความปลอดภัย 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ครบถ้วน ชื่อ นามสกุล และหมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อจะต้องตรงกันเพื่อใช้ในการฝากถอน 5. กดชั้นยอมรับและกดถัดไป แค่นี้คุณก็สามารถร่วมสนุกกับทางลูก้า369 ได้แล้ว หากท่านไหนมีข้อสงสัยหรือว่าสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแอดไลน์เข้าไปพูดคุยกับทางแอดมินของทางลูก้า369ได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ สวัสดีค่ะก็กลับพบกับช่อง ทาสแมวมาหาเฮงอีกแล้วนะคะ ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะวันนี้ทาสแมวพามาท่องโลกใต้สมุทรค้ากับเกมเมอร์เมดเวกเชสนะคะโอ้ยเป็นไงคะตอนนี้ก็เปเปยุค 5G ต้องหาตลงดสุดตังแล้วค่ะบิ๊กวินแปดแปแล้ามาดูกันครับเมกาวินหมื่นสี่หกร้อยไปและค่ะ มาดูกันสิคะว่าวันนี้ว่าเราจะได้ทุบเงินนะว้าวสแกตเตอร์สี่ตัวเข้าไปแล้วจ้าซีซินจุกจุกสิบหมุนไปเลยจ้า มาดูกันนะว่าฟีสปินนี้จะเป๊ะหรือว่าจะ ปังไม่ได้คำว่ากันหรือเปล่า มาเลยค่ะ คูณสองนะคะตอนนี้ก้าหมุนจ้าอืมแปดหมุนเวิร์ดจ้าโอเค โอเคเจ็ดหมุนยังมุดอยู่ค่ะหกหมุนว์ดโอ้ m ก god ฟีสเป็นนี้จะกินเกลือหรือไม่นะคะมาดูกันค่ะ โอ้ยมาแล้วค่ะแตกแรกแล้วค่ะคอหกสิบคูณสองไปแล้วสามร้อยยี่สิบคูณสี่สองร้อยแปดสิบพันหนึ่งยี่สิบจ้าคูณหกโอ้ my g อ d คอหกสิบนะคะ โอ้ยคูณสิบสองพันหกไปแล้วจ้าขอให้เป๊ะนะคะ อีกห้าหมุนว้ายสองพันสองจ้าคูณสิบเป๊ะแต่ร้อยยี่สิบคูณสิบพันสองไปลยจ้าโอ้ยขอสักขออีกหน่อยมาไหมมาดูกันค่ะว่ามาหรือเปล่าแอเรียลหัวทองโอ้ยโทษค่ะหัวแดงมาดูกันค่ะว่าเจนายเงือกจะแจกเป๊ะจากปังเหมือนเขาว่ากันหรือเปล่าอืม มาละค่ะยุค 5G นี้ต้องหาเงินแบบสุดปังเลยนะคะ 240 อีก 3 หมุนตา คูณ 4 ตอนนี้โอ้ยกลับไปคูณ2แล้วค่ะ ดูค่ะอีก2หมุนเป๊ะไหม อืมอีก1หมุนตา โอ้ยวุดจุกๆเลยนะคะ กินเกลือแล้วมั้งเนี่ย โอ้มาละค่ะ80บาคูณ2คูณ4 300พันสองตาแต่หาคูณ 6 แล้ว 300 คูณ6 พันแปดไปละค่ะ คูณสิบห้าหกคูณสิบมาแล้วห้าหมื่นหกแปดปังแปดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้จ้าอืมนางเงือกสาวสุดเซ็กซี่เลยนะคะ มาแล้วค่ะบิ๊กวิน อืมซูเปอร์เมกาวินหกหมื่นแปดสิบบาทไปเลยจ้าโททอลวินอยู่ที่หกหมื่นเก้าสองร้อยแปดสิบบาทนะคะ